วข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ไขชื่อของหน้าเว็บไซต์กันนะครับ แล้วก็ในส่วนของการแก้ไขลิงก์เมนูนะครับ ประโยชน์นะครับก็คือเราสามารถที่จะเอามาใช้ในกรณีที่เราพิมพ์ชื่อหน้าเว็บไซต์ของเราไม่ถูกต้องนะครับ หรือว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนที่อยู่ URL ของหน้าเว็บไซต์ตามที่เราต้องการนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาดูเนื้อหาในส่วนนี้กันได้เลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่เราสร้างหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับ แล้วก็เราไม่ได้ทำการตั้งค่าในส่วนของลิงก์ตัวหน้าเว็บนะครับ ให้เราสังเกตดูนะครับ ตัวลิงก์เว็บไซต์ของเรานะครับ ก็จะนำชื่อที่เราได้ตั้งไว้นะครับ มาสร้างเป็นลิงก์เมนูให้ด้านบนตรงนี้ สังเกตดูจะมีแต่ตัวอักษรจะไม่มี พยัญชนะนะครับ แต่ถ้าเรากำหนดชื่อหน้าเว็บของเรานะครับ ตามที่เราต้องการนะครับ เราสามารถจะกำหนดได้ตรงนี้ ตัวลิงก์เว็บไซต์ของเราก็จะดูง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเราสามารถปรับแก้ไขตัวลิงก์ตรงนี้ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับลิงก์ตรงนี้ อันนี้ก็ช่วยในการ เข้าถึงหน้าเว็บของเราได้สะดวกขึ้นนะครับ โดยที่เราสามารถที่จะป้อนชื่อหน้าเว็บ ตรงนี้ที่เราใส่ลงไปได้ เหมือนอันนี้ก็ถ้าเราป้อนไม่ถูกนะครับ เราก็เข้าถึงหน้าเว็บนี้ไม่ได้ ทีนี้มาดูวิธีการกันนะครับก็ แต่ละหน้านะครับ เราสามารถที่จะปรับได้หมดเลยนะครับ ยก เดี๋ยวจะยกตัวอย่างในแต่ละหน้านะครับ ก็ให้เราคลิกที่ปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วก็คลิกที่คุณสมบัติ เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อหน้าตรงนี้ของเราได้นะครับ แล้วก็ให้เราคลิกตรงขั้นสูงตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นการป้อนเส้นทางในส่วนของเว็บของเราได้ตามที่เราต้องการนะครับ เสร็จแล้วก็เสร็จสิ้น อื่นก็เช่นเดียวกันนะครับ คลิกแล้วก็คลิกคุณสมบัติ สังเกตดูนะครับ การป้อนชื่อนะครับ ถ้าเราใส่จุดลงไปจะไม่ได้นะครับ ใส่สแลชลงไปก็ไม่ได้นะครับ ใส่ตัว underscore ใส่ได้นะครับ ใส่ตัวขีดก็ได้เช่นกัน เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับเว็บอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับ กดขั้นสูงจากนั้นก็พอน นี่ก็เป็นการเข้าไปแก้ไขนะครับ ในส่วนของตัวชื่อหน้าเว็บของเรานะครับ แล้วก็การกำหนดในส่วนของ URL นะครับ สังเกตดูนะครับก็ ในกรณีที่เราเพิ่มหน้าเว็บใหม่ ก็เหมือนกันนะครับ เราสามารถกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้นะครับ เราสามารถที่จะป้อนหน้าเว็บลงไป ภาษาไทยไม่สามารถกำหนดได้นะครับในส่วนตรงนี้จากนั้นก็กดเสร็จสิ้นเพราะงั้นเราสามารถอยากกำหนดในส่วนของลิงก์ตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของหน้าเว็บก็ได้นะครับ หรือค่อยมา ดำเนินการทีหลังก็ได้ในส่วนของคุณสมบัติตรงนี้ ตัวลิงก์ของเราอย่างที่บอกนะครับก็ จะทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็ดูไม่ยาวจนเกินไปนะครับ ในกรณีที่ลิงก์เมนูของเรายาวเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ ได้ตามที่เราต้องการนะครับ และเจอกันในหัวข้อต่อไปนะครับ สวัสดีครับ